สวัสดีค่ะ วิดีโอชุดนี้เป็นการแนะนำรายวิชา การเตรียมสอบมอสเซอร์ติฟิเคตก่อนที่ผู้เรียนจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียน ผู้เรียนต้องทราบถึงความสำคัญของใบประกาศนียบัตรว่ามีความสำคัญอย่างไร ลักษณะการสอบเป็นแบบไหนรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะติดตั้งชุด Microsoft Office เวอร์ชัน2013 จะต้องมีคุณสมบัติแบบใดเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เรียนได้เห็นถึงความสามารถ ซึ่งชุดโปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชัน2013 มีประสิทธิภาพในการทำงาน ที่มีความสามารถสูงและใช้งานง่าย โดยผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆละเอียดมากมาย และมีคุณสมบัติเด่นในหลายด้านเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ ในบทต่อไปนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดและคุณสมบัติใหม่ของโปรแกรมดังกล่าว เพราะใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถรับรองบุคคลได้ว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้นั้นอย่างแท้จริง การสอบมาตรฐาน ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office เป็นการสอบแบบปฏิบัติจริง กับโปรแกรมออนไลน์หน้าจอบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากการศึกษาค้นคว้าของบริษัท Microsoft ในการจัดทำข้อสอบนั้นเป็นแบบทดสอบที่วัดผลได้จริง และมีความแม่นยำสูง จะทำให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบ คือผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติได้จริง และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง